เพจที่สร้างขึ้นมาดูมีชีวิตชีวา และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าชมได้ ผู้ดูแลเพจ จะต้องเตรียมข้อมูลทั้งข้อความ รูปภาพหรือสื่อวิดีโอสำหรับนำมาโพสต์ในเพจ ในการโพสต์สามารถโพสต์เหมือนในบัญชี Facebook ทั่วไป แต่แตกต่างกันตรงที่ การโพสต์ในเพจ สามารถกำหนดการตั้งเวลาในการโพสต์ได้ ทั้งการตั้งเวลาล่วงหน้าที่จะโพสต์ หรือการโพสต์แบบย้อนหลัง ซึ่งทำให้เจ้าของเพจมีความยืดหยุ่นต่อการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ Facebook ยังได้ทำการวิเคราะห์การเข้าถึงโพสต์ ให้กับผู้ดูแลเพจได้รับทราบ สามารถนำผลการวิเคราะห์ของ Facebook มาตัดสินใจต่อการโปรโมทเพจได้เป็นอย่างดี การโพสต์มีขั้นตอนดังนี้ เลื่อนสกอร์บาร์ลงมา หาส่วนของการสร้างโพสต์ แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการโพสต์ และเลือกรูปภาพประกอบโพสต์ โดยคลิกที่เครื่องหมายบวก เลื่อนสกอร์บาร์ลงมา เพื่อเลือกดำเนินการอื่น ๆ เช่น การเช็คอิน การแท็กสินค้า การแสดงความรู้สึก แล้วคลิกที่โพสต์ โดยมีการโพสต์ให้เลือก 3 แบบได้แก่ การโพสต์แบบตั้งเวลา แบบลงวันที่ย้อนหลัง และแบบบันทึกเป็นฉบับร่าง การโพสต์แบบตั้งเวลาทำได้ดังนี้ทำเช่นเดียวกับการโพสต์ปกติ กล่าวคือ เลื่อนเมาส์มาที่การสร้างโพสต์ พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะสื่อสาร เลือกรูปภาพแต่แตกต่างกัน ตอนคลิกโพสต์ จะต้องเลือกแบบกำหนดเวลา กำหนดวัน เดือน ปี และเวลาที่ต้องการให้โพสต์แสดง แล้วคลิกที่กำหนดเวลา จะปรากฏโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดโพสต์อื่น ๆ ที่ตั้งเวลาไว้ โดยการคลิกที่ ดูโพสต์ คลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่โพสต์ไว้ โดยคลิกที่ชื่อโพสต์ที่ต้องการ หากต้องการแก้ไขหรือลบ คลิกที่จุดจุดจุด ถ้าต้องการแก้ไขโพสต์ ก็คลิกที่แก้ไขโพสต์ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามต้องการ แล้วคลิกที่บันทึก การเพิ่มสินค้าในร้านค้าสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ หลังจากเข้ามาที่เพจแล้ว คลิกที่เมนูร้านค้า คลิกที่ยอมรับข้อตกลงและนโยบายทางการค้าของ Facebook คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม ให้ปรากฏเครื่องหมายกาถูกหน้าข้อความ ฉันยอมรับในข้อกำหนดและนโยบายทางการค้า แล้วคลิกที่ดำเนินการต่อ เลือกวิธีชำระเงินแบบใดแบบหนึ่งณที่นี้เลือกแบบ ส่งข้อความเพื่อสั่งซื้อ แล้วคลิกที่ดำเนินการต่อ ตั้งค่าสกุลเงินเป็นเงินบาท แล้วคลิกที่บันทึก คลิกเพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับร้านค้า โดยคลิกที่ อธิบายว่าหมอนยางพาราคลองโอมขายอะไรบ้าง เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับร้านค้าลงไปในช่องข้อความ แล้วคลิกที่บันทึกการเปลี่ยนแปลง คลิกที่เพิ่มสินค้า กรอกรายละเอียดของสินค้า เริ่มจากการเพิ่มรูปภาพสินค้า โดยคลิกที่ พิ่มรูปภาพ คลิกที่เลือกไฟล์ คลิกเลือกรูปภาพให้มีเครื่องหมายกาถูก แล้วคลิกที่เลือกไฟล์ กรอกข้อมูลอื่น ๆของสินค้าเช่น ชื่อ ราคา ส่วนลด และอื่นๆ แล้วคลิกที่บันทึก จะปรากฏข้อความ คุณเพิ่งเพิ่มสินค้าชิ้นแรก คลิกที่ตกลง รอสักครู่ ข้อมูลสินค้าที่เพิ่มจะแสดงดังหน้าจอ นอกจากนี้ เจ้าของเพจ ยังสามารถเพิ่มคอลเลกชันเพื่อจัดหมวดหมู่สินค้าทำให้ลูกค้าเลือกดูสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยการคลิกที่เพิ่มคอลเลกชันเพื่อเข้าสู่การจัดการคอลเลกชัน คลิกที่บวกเพิ่มคอลเลกชันอีกครั้ง พิมพ์ชื่อคอลเลกชัน คลิกที่แสดงคอลเลกชันนี้ คลิกที่บวกเพิ่มสินค้า เลือกสินค้าที่นำมาใส่ในคอลเลกชันที่เลือก โดยการคลิกช่องสี่เหลี่ยมให้มีเครื่องหมายกาถูก แล้วคลิกที่เพิ่ม คลิกที่บันทึก เพื่อบันทึกสินค้ามาไว้ในคอลเลกชัน คลิกมาที่หน้าแรกของเพจ จะปรากฏรายการสินค้าที่เพิ่มไว้ ทำให้ลูกค้ามองเห็นได้ง่ายขึ้น ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างการเพิ่มรายการสินค้า ดังนั้นเราสามารถจัดการรายการสินค้า โดยจำแนกตามหมวดหมู่หรือคอลเลกชัน โดยสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และเรียกดูรายการสินค้าได้ง่าย เช่นเดียวกับร้านค้าหนึ่งร้าน คล้ายๆกับที่เคยศึกษาไปแล้วในเทพช็อป .com นะคะ ดังนั้นหากใครยังไม่มีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซก็สามารถจัดการสินค้า หรือจัดการร้านค้าภายในเพจได้เลยนะคะ